มามามาสาวทองขาวทำขอแจมๆแล้วเพื่อนนะมา ขอดูเชิงแบบว่านอกปีแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนนะยัดฟรีกันเลยดีกว่าไหมเพื่อนผมว่าไหนผมว่าเบสสิบเบาเกินเบสเบสสิบเลยแล้วกันมาเบสหนักๆไปเลยแล้วกันเบสสิบไปเลยจัดไปผมห้าร้อยบาท เกมนี้เป็นเกมที่ซื้อฟรีแบบว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ผมสามารถซื้อฟรีได้แบบชิวๆเลยโอ้โหสเกตเตอร์ห้าตัวเลยหรอทำไมเล่นไปมาดิครับ ห้าหรือหกวะห้านี่มาห้าถูกละ จัดมาจัดมา ขอจำจำแบบแหลมๆ เลยนะ สาวทำเด้อ เกมเด่นเกมดวงของเรา มันจะไม่แต่งมันจะเกินไปนะ เออสวยงามไอ้เขียวมาต่อเราไปยังไงต่อผมจังหวะนี้ โอ้โหสวยเกียร์ด้วยไปไงต่อดีไปไงต่อคิว คิวอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยไม่มีตรงสิบมาสวยงามผมจังหวะนี้ครึ่งกราบไปนะแล้วไปไงต่อยม่วงเฮ้ยมึงไหลให้กูหน่อยก็ได้เช็ดโค้งไม่ไม่ลงไม่ไหลเลยเคโอ้โหครึ่งกราบไปดอกนี้จังหวะนี้นะ น่าจะได้ไม่ได้ไหมไม่ได้ปะทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เหมือนจะไหลแต่ก็ไม่ไหลเลย เฮ้ยขอหลายๆน่อสปินสุดท้ายแล้ว เฮ้ยซื้อห้าร้อยเนี่ย เออยเขียวมาไอ้ม่วงไอ้ม่วงช่องสามไอ้ม่วง กูไปไหนวะ นี่ ไม่มีเลย ผมไม่มีทรง ไม่มีทรงอะไรทั้งสิ้นเลยสองร้อยห้าสิบบาทซื้อไปห้าร้อยได้มาครึ่งเดียวเองนะเมื่อไหร่แล้วค่อยลองเชิงกันไป ค่อยลองเชิงกันไป มันต้องมีสักดอกหนึ่งแล้ววะเออนิดนึงก็เอาหมดนะเมื่อน่ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเสาท่าเพื่อนเออเต็มสราไปดอกนี้แล้วไหลไหมว่าไงดี มันไม่ไหลเลยอะประเด็นน่ะเป็นอุ้ยเนี่ยดูดิทุกมันแตะเต็มกราฟหลายรอบอยู่นะมนแต่มันไม่ไหลให้ผมเลยไอแดงไอแดงอยู่ไหนไอเคดวยมาอะไรไอแดงอะไอแดงไปไหนไม่รู้นะมันนะเขียวเขียวเข้างี้ก็สวยงามดิครับโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ดอกนี้ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ครับผมไว้สองบาทนะถือว่าได้อยู่ อว่าทรงมาแจ่มบอยหน่อยเพื่อนเออบอยช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงา ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาลองเรียงมาสเกตเตอร์สองตัว ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหวังเท่าไหร่ยาวไปเพื่อนยาวไปครับผม โหวันนี้สาวทำจะทำพิษเราหรือเปล่า ครับเนี่ยวันนี้สาวทำจะทำพิษหรือเปล่า ดูแล้วไม่ค่อยมีทรงมีทรงเท่าไหร่เนี่ยเมื่อนะดูท่าแล้วน่าจะทรงเน่านะ วันนี้แปลกๆผมว่าควรเปลี่ยนเบ็ดอ่มือนจริง ผมว่าไม่ควรเปลี่ยนเบ็ดหรือเปล่านะแต่ลองดูอีกนิดนึงแล้วกัน รอดูเชิงกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเออไล่เขียวมาอย่างนี้ขึ้นครับไปแล้ววายมาต่อแล้ววายช่องสองหูไว้มาการันตีการแต่งแบบนี้มันก็แจมแหลมแมวไปดิครับมันต้องอย่างนี้ดิวะนี่แหละที่กูต้องการเนี่ยไหลๆแบบนี้ไหลๆแบบนี้แหละที่กูต้องการเอาหน่อยเว้ยเออมันต้องอย่างนี้ดีวะไล่คิวโอ้โหคิวต้องไล่กูหายไปไหนแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเริ่มมาแล้วทรงเริ่มมาดีละทรงเริ่มจะมาดีอยู่นะมั้งนะ ก็ถ้าหากใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเไปได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับจัดไปเพื่อน เออเจวายช่องสองมาต่อ วายช่องสองมันไม่ทำโอ้โหไม่ไม่ทำมันผิดหวังก็แย่แล้วกูผิดหวังเลยโอเค แต่เอาหน่อยเพื่อนยังไม่หยุดยังไม่หย่อนนะไปเรื่อยๆนะไอเนาไป จด้วยไหมหรือคิวเออวายช่องสองมาอย่างนี้แล้ววายช่องสองมาอย่างนี้ ก็แจมแหลมแมวดีครับ ผมไปไปต่อเพื่อนไปต่อหลายๆไปต่อนะยาวยาวยาวขอแจมแจมว่าเบ็ดลีมันไม่เวิร์กจริงๆละลงลงนิดนึงแล้วกันเพื่อนเบ็ดหกแล้วเบ็ดหกเลยว่ะ มาผมลังกราบกันสักหน่อยเกิดจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะเมื่อนะ ไหลอยู่นะทำมาเล่นไปเริ่มไหลแล้วนะทำมาเล่นไปนะสกิตเตอร์สามตัว โหขาดตัวเดียวจะได้ เหมือนจะแตกดีแต่ก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เล่นใส่เบาเกินขอนั่งหนักหน่อยได้ไหมเพื่อน เข้าฟงเข้าฟรีให้กูก็ยังดีเข้าฟรีแบบที่กูไม่ต้องซื้อเนี่ยมันเปลืองตังค์ว่ะ ไหนต่อไหลๆหน่อยก็ได้ฮัลโหลยัดฟรีแม่งเลยดีไหมนะเพื่อนสามร้อยเพื่อนว่าไงดีเพื่อนว่าไงดี แต่ผมว่าเราลองดูน้องเกมกันดีสักหน่อยดีกว่านะปะถึงเวลาละยัดเลยแล้วกันจัดไปมาผมมาดู มาดูว่าในฟรีจะเป็นยังไงกันต่อนะเบ็ดหกนะ รั้งนี้แล้วซื้อฟรีเบ็ดอะไรไปวะเบ็ดสิบโอ้โหเบ็ดสิบนี่ไม่ได้เรื่องเลย ไม่รู้ว่าเบ็ดหกจะได้เรื่องหรือเปล่าแต่เบ็ดสิบนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ส่งอะไรเลยนะวันน้ไม่มีซึงมีทรงไม่มีซิงซังซึงอะไรเลย อะไรของกูนะเอาหน่อยเสาท่าเอาหน่อยเว้เสาท่าเว้ยสวยคิวคิวคิวไปไหนแล้วนะต่สิบมาอยู่เมือนคิว กูอยากได้คิวช่องสอง เอมาครับผมจังหวะนี้ เออต้องอย่งว่าไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปไหลๆไปมาดีอยู่มาดีอยู่อีกสี่จะเป็นสุดท้ายนะ เอออย่าเพิ่งเงียบดิเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหได้ครึ่งเดียวอีกแล้วกูซื้อไป300 แตก153 ไม่เช็ดเคตอนนี้เราซื้อไป 500ก็แตก250นะมานะไอ้หาไม่ได้เรื่องเลยเบสสี่เหมือนเดิมแล้วกันมาเบาๆไปเลยเบาๆไปเลย วัดวัดเป็นแล้วกันบอบอแบบวัดใจไปเลยนะครับนะ แต่ไม่แตกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ดีไม่แตกก็โมตูดมีอยู่สองอย่าง แค่นั้นแหละนะมาง่ายๆผมจัดไปมาเบ็ดสี่ว่าไงเบ็ดสี่ว่าไงเบ็ดหกเบ็ดหกก็ไม่ได้เรื่องนะเบ็ดสิบก็ไม่ได้เรื่องเบ็ดสี่จะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพิกงพิกเกมกันหน่อยไหมยังไงดี ตรงแล้วไม่น่าจะมีพิษพึกอะไรหรอก น่าจะมีแต่หมดวะน่าจะมีแต่หมดตูดนะเมื่อนะ โอ้โห อะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ย กินแมงสุจัดเลย กูถามจริง กูซื้อไป 200 แต่ 42 บาท เช็ดเควัตเตอร์ฟ์กไม่ไหวแล้วเมื่อกันไป ไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงยัดๆให้มันจบๆไปเลยไป ถ้ามึงจะทำกับกูขนาดนี้นะอีจีนะถ้าจะทำกับคอยขนาดนี้คอยยอมแพ้แล้วเออยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะจะฟื้นหรือเปล่าไงดีจะฟื้นตัวหรือเปล่า จะฟื้นตัวหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วน่าจะยากนะเมื่อนะ นี่วายมันเข้าอยู่นะทำมาเล่นใบไปขอญาตจัดเบ็ดหนักเลย ขอญาตจัดเบ็ดหนักๆเลยพลิกเป็นพลิกไม่พลิกก็หมดแล้วผมมาลองดูลองดูพลิกก็พลิกแบบหน้ามือไปหลังตีเลยนะเอหลังมือ หลังมือโอเคหลังตีนก็เกิดเอา